สรุป จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูลนะคะ ก็คือการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการกำหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าไปดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ และก็เป็นการรักษาความลับของข้อมูลอีกด้วย ดังนั้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น ก็ถือว่ามีความผิดทางจริยธรรม เช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัวนะคะ